ำไปทานน้ำบรรดาพี่น้องทานน้ำใครไม่เหนื่อยไม่ต้องลงพี่น้องครับให้น้ำไก่แป๊บบอกให้น้ำไก่บ้างเราคนกินเนี่ยท่านเจ้าภาพบอกว่าอากาศมันเย็น จังหวะช้าไม่ต้องเล่นเยอะทีนี้ทางลำวงถ้าไม่แจกจังหวะเลยมันจะเสียทางลำวงเราก็เอาไปว่าเพลงแรกของแต่ละรอบ เป็นการแจกจังหวะแล้วกัน หลังจากนั้นจะเอาจังหวะที่มีความไวมาใส่ให้บรรดาพี่น้องมีความสนุก อันนี้ก็ถือว่าตามใจผู้จัดอาจจะไม่ได้ขัดใจผู้รำเพราะพี่น้องก็ชอบแบบนั้นเพราะลมมันเย็นลมมันเย็น ชายทะเลลมเย็น โอ้โหอย่าให้เหลาเลยท้ายทอยเย็นบ้างลูกยิ่งไว้ผมยาวมากเนยี้่เขาบอกการลำวงนั้นมันดีต่อสุขภาพครับ เพราะว่าเขาเรียกร่างกายมันก็ได้หัวใจก็มีความสุข เออทุกคนนี่เป็นคนไข้ติดเตียงนะตอนแรกอ่ะ แต่พูดยังไง mira, thăm con em chuyển ra đôi จะถามพี่น้องว่าเหนื่อยหรือเปล่าเพราะเห็นท่านกำลังคึกคืนคึกคืนกันเลยทีเดียว ก็บอกการมาลงบงเป็นการสะบัดหนี้สะบัดสินนะพี่น้องหนูเห็นหนูเห็นพี่นี้สะบัดอย่างเดียวเลยค่ะ สะบัดยังไงจ๊ะ อ่ามือขานี่สะบัดไปทุกส่วนค่ะ มีอยู่ส่วนหนึ่งไม่สะบัดเลยค่ะ อะไรอ่ะ นิ่งมากเลยค่ะตาคุณ